thank you สิ่งที่เราได้ทำการศึกษากันจริงๆนะ อย่างที่เราอาจารย์จันคุยบอกนะครับว่าสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นฉนวน เป็นสื่อนำไฟฟ้าเนี่ย มันมีคุณสมบัติยังไง ตัวที่เป็นฉนวนเนี่ยที่เราเห็นนะครับเป็นเช่นไม้นี่แหละนะครับไม้นี่เป็นฉนวน เวลาเราอยู่ที่ไม้เนี่ยนะครับ เวลาที่เราแตะไฟฟ้าไฟฟ้าไม่สามารถไหลมาหาเราได้ เช่นเดียวกันครับ รูปแบบของสายไฟก็เหมือนกันนงนักศึกษา ข้างในคือสื่อตัวนำนะครับอาจารย์จะแกะให้ดูนะ ข้างในเนี่ยเป็นสื่อตัวนำนะครับ สื่อตัวนำเป็นอะไร สื่อตัวนำก็เป็นพวกกลุ่มของโลหะที่สามารถนำไฟ้าได้ เช่นเหล็กนะครับทองแดงแบบนี้นะครับ ที่สามารถนำไฟฟ้าได้โอ้อีกอย่างหนึ่งนะทองก็นำไฟฟ้าได้ครับ และนำได้ด้วยดีด้วย แต่เราไม่ยอมนำทองมาทำเป็นสายไฟนะครับเนื่องจากราคาสูงนะครับ ข้างในจะเป็นตัวนำไฟฟ้า แต่ข้างนอกนี่แหละตัวสำคัญครับ ที่อาจารย์เรียกว่าฉนวน ฉนวนเนี่ยเป็นตัวป้องกันไม่ให้ไฟดูดเราได้ เวลาเราต่อไฟฟ้าครับอาจารย์เสียบปลั๊กเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับ นี่คือตัวนำ นี่คือชนวนใช่ไหมครับเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไป ทำไมเราไม่โดนดูดเพราะว่าเรามีชนวนเป็นตัวป้องกันนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูนะชนวนที่เราเจอทุกวันเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับ ที่เจอทั่วไป พลาสติก ก็เป็นชนวนนะครับ อันนี้ป้องกันไฟฟ้าได้นะครับ นี่ก็เป็นพลาสติกนะครับสองนะครับ ไม้ก็เป็นชนวน นะครับอะไรกักล่ะเนี่ยบนโต๊ะอาจารย์มีอ่าอาจจะเป็นผ้าก็ได้เสื้อผ้านี่ครับเป็นฉนวนนะครับ นี่ก็เป็นฉนวนไฟฟ้าไม่สามารถนำสีได้ ตัวนำคืออะไร นี่ศึกษาดูนี่เลย พวกโลหะพวกนี้ตัวนำไฟฟ้านั่นเลยนะครับ น้ำก็สามารถนำไฟฟ้าได้เหมือนกัน เช่นเวลาฝนตกมือเราเปียกอย่าไปกดเปิดปิดไฟสวิตช์นะ อันนี้ครับน้ำสามารถนำพาไฟฟ้ามาโดนตัวเราได้ ซึ่งก่อเกิดอันตรายได้ ไฟฟ้าขนาดเล็กๆวนต่ำๆไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าเกิดไฟฟ้าตามบ้านนี้นะครับ อันตรายยิ่งไฟฟ้าแรงสูงด้วย ที่อันตรายใหญ่ครับ ฝนตกฟ้าร้องนะครับ อย่าไปกดอ่อนกดอะไรนะนี่ต้องระวังดูด้วยนะครับ ถ้าอ่อนถ้าสวิตช์ไฟไปอยู่ในที่เปียกน้ำเปียกฝน อันนี้นักศึกษาก็สามารถที่จะโดนดูดได้เกิดอันตรายกับชีวิตของตัวเองได้เหมือนกันนะครับ นี่คือเรื่องของตัวนำและเรื่องของฉนวนนักศึกษาก็แบ่งออกนะนะครับ ตัวไหนที่ใช้สำหรับน้ำฟ้า ตัวไหนที่ใช้สำหรับป้องกันการดูดของไฟฟ้าได้นะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำเนิดความสว่างนะครับ ก็คือกลุ่มพวกนี้เลยนะครับ หลักๆนะอันนี้ออริจินอลดั้งเดิมมากหลอดไฟครับหลอดไฟแบบนี้นะครับกำเนิดความสว่างก็คือเมื่อมีไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปนะ มันก็ทำให้ขดลวดข้างในนะครับขดลวดข้างในตรงนี้ในนี้นะ เกิดความร้อนแล้วก็ส่องสว่างขึ้นมานะครับนี่ก็คือใช้กระแสไฟฟ้าในการส่องสว่างมันได้นะครับ อีกแบบหนึ่งที่ส่องสว่างได้นะครับ หลอดเหมือนกันขึ้นชื่อว่าหลอด นี่สว่างแน่นอนนะ นี่ นี่คือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ไม่ใช่หลอดเส้นแบบนี้นะ หลอดไส้แบบนี้นะ ไม่ใช่นะครับ แต่เป็นการที่อิเล็กตรอนนะครับ วิ่งกระทบสารฟอสเฟตนะครับ จนทำให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมาที่เราเห็นนี่ก็เกิดความสว่างได้เหมือนกัน นี่คือหลักๆนะ หลักๆ ที่เราเจอตามบ้านทั่วไปก็ฟลูออเรสเซนต์นะครับบางทีก็จะมีแบบยาวๆนะครับมีแบบยาวอันนี้ก็หลอดไส้ แบบไหนประหยัดไฟกว่ากันนะนักศึกษาคงรู้นะครับ แบบนี้ก็ มีพลังงานความร้อนสูงนะครับสิ้นเปลืองไฟแบบนี้นะครับก็จะประหยัดไฟ แต่ทั้งสองตัวก็ส่องสว่างได้เหมือนกันครับ มาดูตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นตัวสัญญาณเสียงกันนะที่นักเรียนนักศึกษาจะเห็นได้ทั่วไปครับ อาจารย์ยกตัวอย่างเอาแบบง่ายๆก่าดีกว่านะครับ เห็นทั่วไปนี่ลำโพงนะครับลำโพงลำโพงมีหลายแบบครับ เมื่อเราทำการต่อวงจรเพื่อขยายเสียงมา ไฟฟ้า ป็นเป็นตัวการการขับเสียงโดยใช้รูปแบบของอทฤษฎีของสนามไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับ ที่ทำให้ดึงดูดตัวแผ่นเฟรม หรือแผ่นตัวกระดาษเนี่ยนะครับทำให้เกิดการสั่นไหวจนเกิดเสียงออกมาให้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ยินนะครับตัวนี้คือลำโพงลำโพงมีหลายขนาดนะนะครับแบบขนาดเล็กกับตัวนิดเดียว ขนาดใหญ่ก็จะเป็นสตูดิโอที่บ้านนะครับขนาดแบบใหญ่มากๆก็มีนะครับตามที่มีคอนเสิร์ตทั่วไป นั่นก็คือตัวกำเนิดเสียงได้นะครับ นอกจากนั้นครับ อันนี้กำเนิดเสียงแบบอะไรนะแบบสามารถเป็นเสียงได้นะครับ เป็นเสียงเพลงเสียงของเราเนี่ยได้ แต่อีกแบบหนึ่งนะนักศึกษาเป็นแบบนี้ แบบนี้ได้เสียงแบบเสียงเดียวนะครับ มันจะอยู่ข้างในเรียกว่าเป็นโซนะครับ ตามภาพนะตามภาพนะครับ มันจะเกิดการร้องขึ้นมาครับจะมีเสียงแบบปี๊บหรือปี๊บยาวๆนะครับ เป็นเครื่องแบบเตือนภัยได้นะครับ ตัวนี้นะ อีกแบบหนึ่ง ได้เหมือนกันนะครับส่งเสียงก็ใช้ทฤษฎีเดียวกับลำโพงอะนะนะครับเขาเรียกว่าตัวเสียงไซเรนนะครับ ก็เนี่ยตามรูปเนี่ยนะว่าเราต่อไฟฟ้าไปแล้วปั๊บปรากฏว่าเสียงนี่ดังเป็นเสียงไซเรนดังขึ้นมาก็คล้ายเป็นโซแต่เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ก็มีเสียงในหลายแบบนะครับ ให้เลือกเอาเนาะก็ทำการดูในรูปแบบของเสียงหรือรูปแบบของแสงก็ตามนะครับ ก็นักศึกษาเขาเลือกใช้ให้ถูกวิธีแล้วกันนะครับ มาดูข้อควรระวังนะครับ ในการนำไฟฟ้ามาใช้งานนะ ถ้าไฟฟ้าแบบเล็กๆแบตเตอรี่ทั่วไปนะครับแบตเตอรี่ทั่วไป 9 โวลต์ 3 โวลต์ 1.5 โวลต์ตอนนั้นก็ความอันตรายก็มีไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับ แต่ในรูปแบบของการเรียนของเราเนี่ย ส่วนมากเราต่อจอไฟฟ้าตามบ้าน หรือไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน ซึ่งมันก็คือ220 โวลต์นะครับ ไฟฟ้ากระแสสลับถามว่าอันตรายไหมอันตรายแน่นอนครับ ตรงนี้นะ1นะครับเวลาที่นักศึกษาใช้งานจริงนะ ต่อวงจรให้เสร็จ ตรวจเช็คให้เรียบร้อย จนมั่นใจและแน่ใจนะครับถึงจะจ่ายไฟฟ้าเนี่ยลงสู่วงจรหรือจ่ายไฟฟ้าลงสู่อุปกรณ์ของเราได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะ มีเซฟตี้คัพจะดีนะครับ พวกเซฟตี้คัพเบรกเกอร์คัทเอาท์หรือสะพานไฟด้วย จะดีมากหากเกิดข้อผิดพลาดสิ่งเหล่านี้ครับจะเป็นตัวเซฟตี้ทำให้เกิดความเสียหายลดลงนะความเสียหายที่เกิดเนี่ยไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดกับร่างกายอย่างเดียวนะสิ่งที่เกิดก็คือทรัพย์สินนะครับ ด้วยเช่นเกิดไฟไหม้ เกิดอะไรอีกหลายๆอย่างนะซึ่งมันจะไม่คุ้มฉะนั้นตัวตัดไฟพวกนี้มันจำเป็นนะครับสองนะ นอกจากว่าควรระมัดระวังนี้แล้ว การที่เราใช้อุปกรณ์ครับ ถ้ามือเราเปียกนะครับ เราเล่นกับไฟฟ้าเราใช้งานกับไฟฟ้าถ้ามือเราเปียก ไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้านะ เพราะทำให้อะไรรู้ไหมเพราะทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่จารย์บอกว่าน้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ มันก็อาจจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลมาสู่เราได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ 3 การต่อวงจรเนี่ย ถ้าเกิดเป็นไปได้นะพวกอุปกรณ์พวกที่เป็นเหล็กหรือเหล็กนะครับ ถ้านักศึกษาไม่ใส่นะครับจะดีมากนะเอาพวกนี้มันนำไฟฟ้าได้เหมือนกันบางทีอุปกรณ์ของเราเช่น นาฬิกาเหล็ก หรือสร้อยข้อมือเหล็กเนี่ยอาจจะโดนอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถดูดหาเราได้นะครับข้อที่3แล้วนะนี่ต่อไปนะครับข้อที่ 4 การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้นะ นักศึกษาควรต่อสายดินด้วยครับสายดินจะช่วยให้เราเนี่ยป้องกันไฟฟ้าดูดเข้าสู่ตัวเราเนื่องจากความต้านทานของเราเนี่ย มีค่าสูงมากกว่าไฟฟ้าที่ไหลลงดินนะครับ มันทำให้ไฟฟ้าเนี่ยไหลไปสู่ดิน แต่ถ้านักศึกษาไม่ต่อสายดินนะ ผลก็คือว่าเมื่อไฟฟ้ามันไหลมันวงจรไม่ได้นะครับ นักศึกษาเอามือไปแตะโดนอะไรต่างๆนะครับ มันก็ทำให้เราดนดุนะครับปันนี้ก็เกิดอันตรายได้เช่นกันนะครับ อาจารย์ก็เอาข้อหลักๆตามนี้ละกันนะครับ เพราะว่าใช้งานทั่วไปนะ ก็สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยกับร่างกายและทรัพย์สินของเราได้นะคนจำดีๆนะครับ วงจร5นักศึกษาต่อนะควรปิดไฟก่อนนะครับ ปิดไฟอย่าเพิ่งไปจ่ายไฟมานะ ต่อให้เสร็จ ถึงใช้งานจริงถ้า มั่นใจแล้วค่อยปล่อยกระแสไฟฟ้าในการใช้งานนะครับ